ไปหาคุณหมอ คุณหมอก็เลยตรวจพบเห็นปูนเกาะหัวใจมากเกินไปจำเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจค่ะ คุณหมอก็บอกว่าจะดีกว่าไหมถ้าให้เขาอยู่ไปอย่างนี้เหมือนเราจะปล่อยให้เขาอยู่เฉยๆหมดลมหายใจไปเอง หรือว่าเราจะส่งเขาไปผ่าตัด แต่ถ้าส่งไปผ่าตัดเหมือนเราส่งเขาไปไปตายเหรอ สวัสดีค่ะ ชื่อสมพรสมิธนะคะ พาพ่อมารักษาด้วยโรคหินปูนเกาะลิ้นหัวใจค่ะ เริ่มแรกเลยคือรับทานอาหารไม่ได้ค่ะ ทานอาหารไม่ได้แล้วก็ร่างกายอ่อนอ่อนแรงมาก แล้วก็มีอาการภาวะน้ำท่วมปอดถุงลงป่งพองไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยตรวจพบเห็นปูนเกาะหัวใจมากเกินไป ซึ่งเยอะมากต้องจำเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจค่ะ ไปมาสองที่ที่เวทนีเป็นที่ที่สามค่ะ ที่แรกเขาก็แนะนำว่าจะจะส่งคุณพ่อตรวจไหมปรึกษาพี่น้องหรือญาติพี่น้องอะไรไหมคุณพ่อมีอาการรุนแรงมากนะ คุณหมอก็บอกว่าจะดีกว่าไหมถ้าให้เขาอยู่ไปอย่างนี้จะมีอายุยืนกว่าไหมหรือว่าจะผ่าผ่าเขาเลยอะไรเงี้ยถ้าถ้าผ่าเลยก็มีสิทธิ์เสี่ยงนะ คุณพ่ออาจจะไม่ได้กลับมาหันไปมองพ่อก็น้ำตาไหลแล้วก็เลยแบบว่าไม่ได้แล้วถ้าอย่างนี้เราเหมือนเราจะปล่อยให้เขาอยู่เฉยๆหมดลมหายใจไปเอง หรือว่าเราจะส่งเขาไปผ่าตัด แต่ถ้าส่งไปผ่าตัดเหมือนเราส่งเขาไปไปตายเหรอก็ไปโรงพยาบาลที่สองเราก็เข้าถึงคุณหมอยากต้องนัดถ้าคุณพ่อได้ผ่าตัดต้องนัดประมาณ 3 เดือน สามถึงี่เดือน ซึ่งเคสของคุณพ่อก็รอไม่ได้ค่ะพอรอไม่ได้แล้วก็โทรปรึกษาเพื่อนทำยังไงดี ไม่มีทางให้เลือกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็เลยแนะนำว่าที่เวทานีอาจารย์ทวีศักดิ์เป็นหมอมือหนึ่งของประเทศไทยก็ส่งประวัติให้ดู พอดูแล้วเราก็รู้สึกว่า เออ ท่านมีประสบการณ์เยอะ เราก็เลยมีความรู้สึกว่า ตัดสินใจมาพบท่าน พอมาพบท่านแล้วพอคุยอ่ะความรู้สึกเราเปลี่ยนเลย มีความมั่นใจขึ้นมาว่า พ่อรอดแน่นอนอะไรคือจริง ๆ คุณพ่อเขาก็ตัดสินใจให้ผ่าเป็นอะไรก็เป็นกันก็คือ ถ้าเขาไม่ฟื้นก็ก็ดีกว่าเขาอยู่แล้วทรมาน แต่ว่าพ่อต้องต้องช่วยนะ พ่อต้องเข้มแข็งนะ พ่อต้องช่วยลูกด้วยนะอะไรเงี้ยเราก็จะพูดกับพ่อตลอดกลัวเขาอ่อนแอด้วยอายุอายุเยอะมาก แล้วก็กลัวเขามีภาวะแทรกซ้อน คือนั่งลุ้นตลอดเลยค่ะว่าเขาจะเป็นยังไง แต่ผลหลังจากผ่าตัด ดีเกินคาด คุณหมอใช้เวลาแค่ น่าจะ 3ชั่วโมงจาก4-6 ชั่วโมง คุณหมอบอกว่าจะเซฟเซฟคุณพ่อให้มากที่สุด เพราะคุณพ่อหนึ่งอายุมาก2พ่อมีภาวะโรคโรคเยอะต้องวางแผนระวัง แล้วก็ใช้ยาน้อยที่สุดของคุณพ่อใช้ยาน้อยมากค่ะ คุณหมอบอกคือเราก็ลุ้นแล้วอยู่อยู่ที่หน้านั่งอยู่หน้าห้องผ่าตัดคุณหมอออกพยาบาลออกมาเรียกญาติ สามชั่วโมงเราก็ตกใจคุณพ่อเป็นไรไหมแต่เปล่าค่ะ คุณพ่อเสร็จแล้วอะไรเงี้ยหน้าพยาบาลก็ยิ้มแย้มออกมาเราก็มีความสบายใจขึ้นมามาอีกระดับหนึ่งอะไรเงี้ยพอคุยกับคุณหมอ คุณหมอก็บอกว่าก็ผ่านจุดยากมาละ ไม่ไม่ค่อยเจ็บแล้วพ่อนิดหน่อยเนาะค่ะเขาก็จะแบบว่า เออดีดีมากทีมคุณหมอพยาบาลดูแลใส่ใจมาก เปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะคุณพ่อหายใจเองได้ คุณพ่อ ไม่ต้องใช้ออกซิเจน สามารถเดิน สามารถทานข้าวได้ แล้วดูแจ่มใสกว่า เยอะเลยค่ะ อาจารย์ทวีศักดิ์ท่านประสบการณ์แล้วก็ความสามารถเยอะจริงๆค่ะ รู้สึกแบบรักท่านเลยอะค่ะ คือชีวิตพ่อได้ชีวิตพ่อกลับมาค่ะ ตอนแรกก็ไม่คิดว่า จะจะได้เขากลับมาอีกอะค่ะ